สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เกสจะมาพาสอน ภาษาไทยค่ะ อันนี้จะเป็นของป .3 นะคะ ไปดูกันเลยนี่อย่างแรกเราก็ต้องมีอันนี้หนังสือนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นภาษาพาทีนะคะป .3 เนาะอืมนี่ นะคะ แต่มาเอา สุขภาพไม่ดีก่อนนะคะ ก็คือ ดื่มน้ำอัดลมมากก็ได้ค่ะทุกคน งั้นลองเขียนนะคะ นี่ค่ะ ทุกคน ดื่มน้ำอัดลมมากเกินไป ต่อไป กินอาหารไม่ครบห้าหมู่นะคะ นี่ค่ะ กินอาหารไม่ครบห้าหมู่นะคะ อันนี้จะเป็นพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ เขียนเลย นี่ค่ะ พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ ส่วนสุขภาพที่ควรปฏิบัติอย่างไร ก็คือออกกำลังกาย ออกกำลังกายกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะ นี่ค่ะกินอาหารให้ครบห้าหมู่ นี่ค่ะ พักผ่อนให้เพียงพอนี่ต่อไปคุณค่าทางอาหารนะคะโจ๊กข้าวกล่องนะคะ ทุกคนก็ต้องเปิดภาษาพาทีก่อนโอเคมาแล้วนะคะโจ๊กข้าวกล่องลองอ่านดูนะคะ นี่ก็บอกไปนะคะว่า ให้ยายอาหารสูงนะคะ ให้ยายอาหารสูงนะคะทุกคน นี่ ต่อไปน้ำพริกกะปิปลาทู แล้วก็มาหาตรงนี้ เปิดไปนะคะ ทุกคนก็ดู น้ำคริปปลาทูก็คือ ให้แคลเซียมสูงนะคะ ก็เอามาตอกตรงน้ำพริกปลาทูนะคะ ให้แคลเซียมสูงนะคะ ต่อไปแกงจืดตำลึงก็มาหาตรงนี้ นี่นะคะ หาดู ก็คือ ให้วิตามิน A และธ กสูงนะคะ เอามาตอบตรงแกงจืดตำลึงนะคะนึ่ง ให้วิตามินเอและธาตุเหล็กสูงนะคะ ต่อไปส้มตำก็มาหา ตรงนี้นะคะไขมันต่ำ